ยี่สิบมาต็อกป็อกกี้มาสวย นี่ไงห้าร้อยมาหนึ่งโอ้แต่เจแถวแรกไม่มีว่ะไม่งั้นนไปแรกเป็นวาย นะสามสี่นะเสียงอาจจะยังมาไม่เต็มร้อยนะต้องมาขอประทานอภัยด้วยนะครับผมถ้าเสียงยังไม่เต็มร้อยนะยังอู้อู้ยอยู่นะไม่สบายครับผมนะไปครับผมนะโอ้ยคุณได้สามพันห้าแม่เอ้ยนะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยข้างหมนสุดท้ายมาคือมันเข้าฟีจะเป็นยากผมก็เลยซื้อให้ดูซะเลยนะ ูณ9มาแล้วจาก2จ0ดมาบวกมาอีกนิดเดียวมาขออีกพันเดียวขออีกพันเดียวได้7,500คืนค่าซื้อวิตเปินนอกนั้นก็คือกำไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะโดนดอกหนักๆสักหนึ่งดอกไหมนะยังไม่รู้นะท่านผู้ชมเอาช้าจังวะเฮยไป ขอหนึ่งดอกขอหนึ่งดอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งได้ไหมขอก่อนโอ้โหบ้าบอเออมาคูณสิบไปร้อยห้าสิบนี่นะหนึ่งดอกโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยดอกสุดท้ายขอหนักๆปังๆเรียบร้อยมานี่ไงสองพันหกร้อยโอ้ได้ อ่ะมาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชม นะครับเพียโตสเตทฟาดมาแล้วจ้านะ สวัสดีเพื่อนๆทางด้านกลุ่มแอปแบนด้วยนะที่เข้าไปพูดคุยกันขอบพระคุณมาก ๆ เลย แล้วก็ส่วนมากก็คือเอามาขิงกันเนี่ยนะครับ เออ เห็นเฮียแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเอามาขิงกันใหญ่เลยนะ เบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองนะ เบ็ดสี่เบ็ดห้าบวกกันไปเป็นพัน โอ้โหคุณเอ้ยนะครับก็ดีสนุกสนานน่ะคือบางคนนี่แบบเฮียเห็นแล้วหมั่นไส้วะนะครับเอออยากจะแบบแข่งเหลือเกินนะรวมถึงเพื่อนในทัวร์นาเมนต์ด้วย โอ้โหที่หนึ่งเนี่ย จิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยเล่นเทินขึ้นไปเป็นล้านเนี่ย จะบ้าจะบอคอยพ่อนะครับผมอ้าพูดเรื่องนะ โค้ดลับอัปเดตเอ็กท่านผู้ชมโค้ดลับอัปเดตเอ็กมี 4 ตัวนะครับผมเดี๋ยวพูดสักนิดนึงแล้วกันนะครับมันไม่ได้มี 3 ตัวนะท่าน านผู้ชมฮมีทั้งหมด 4 ตัวครับผมสำหรับโค้ดลับอัปเดตเอ็กฟังให้ดีนะครับโค้ดลับเนี่ยจะเริ่มวันนาทีที่ 2 เป็นต้นไปนะ ผมใบให้สักนิดหนึ่งมี 4 ชุดนะเก็บให้ครบนะครับถ้าเพื่อนๆ กดสคริปข้ามเนี่ยนะ ผมว่าน้อยนักที่จะเจอแล้วแบบเป๊ะจริง เพราะว่าโค้ดลับมันจะขึ้นแป๊บเดียวไม่กี่วิท่านผู้ชมนะ คลิปแค่แบบอ่ะผมเล่นแค่แบบไม่กี่ไม่กี่นาทีนะที่ผมตัดออกนะนะครับแล้วก็ใส่คนรับเข้าไปถ้าเพื่อนๆนะ เสียเวลาดูแป๊บหนึ่งนะ ดูเพลินๆ ไปแป๊บเดียวนะประมาณ 5 นาทีเนี่ยนะเก็บคนรับได้ได้ครบแน่นอน แล้วก็ไปแลกของรางวัลนะครับสำหรับของรางวัลอะไรนั้นไปติดตามกันได้ในกลุ่มแอบแบร์แล้วกันนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆนะในช่องทาง YouTube ของเฮียต้นชาแนลในช่องนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากที่ตามเชียร์นะทุกเชียร์แรงเชียร์แรงใจ แล้วก็แรงสนับสนุนนะครับผม เออมาพูดพูดเยอะไปแล้วสปินตะกี้เหตุต้นนะอ่ะเดี๋ยวกดล้างได้กันกดล้างไน้ก็ได้กดทิ้งไปก่อนนะสามหกก็ได้นะ เบ็ดต่ำๆไปก่อนกดทิ้งไปก่อนนะท่านผู้ชมนะครับ ที่เด็ดของเกมเดจังกึมคืออะไรคือล็อกสีฟ้านะ เดี๋ยวจะให้ดูนะดูหน้าเกมให้ดีนะ มันจะมีล็อกสีฟ้าตอนอ่าสล็อตมันหมุนอะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ย นะมันจะออกตัวเหมือนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นสัญลักษณ์วายท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นสัญลักษณ์วายนะ ฟังให้ดีก็นั่นแหละประมาณนั้น เนี่ยเห็นไหมมันจะขยับเรื่อยๆเรื่อยๆนะอาจจะแบบอ่ะ มาล็อกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยกดทิ้งกดหลังนะกระดานเนี่ยโอ้โหไม่เข้าด้วยอ่ะเนี่ยเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเห็นไหม มันจะเป็นตัวเหมือนกันนะเอาง่ายๆ นะ มันจะมาเป็นคู่เลยนะ ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้นะ แต่ก็ต้องลุ้นช่อง1ช่อง2อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชม นะครับผมนะตัวเกมก็ทำมาดีนะ ดีที่ดีกว่านั้นคืออะไรท่านผู้ชมฮะ เล่นดึกๆเนี่ยแบบเฮียต้นเนี่ย ก็คือหิวอะหิวข้าวอะท่านผู้ชมนะครับ อืม ถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่ใช่โอ้โหมา สวยงามพระรามแปดจัดไปสามสี่ห้ามาสวยเรียงมาอีกหนึ่งดอกมาเกือบเต็มบานะท่านผู้ชมฮะแต่ยังไม่เข้าอ่ะล้างหน้ากระดานมาเพียงพอบวกประมาณเกือบเกือบพันด้วยซ้ำนะเนี่ยเอาปรับไปที่เบ็ดร้อยท่านผู้ชมฮะชักช้าอยู่ยายฮะเอาฮาให้ทำอะไรให้ตรงเวลายาวไป อืมขอยัดกดเทอร์โบนะจะได้รวดเร็วมา อีกหนึ่งตัวมาเข้าฟิลิปปินส์เลยมา ครั้งแรกเนี่ยเบ็ดหนึ่งร้อยเข้าฟิลิปปินส์รับรองหนักหน่วงแน่นอน แล้วก็ไม่เข้าเนี่ยทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงวะเฮ้ยเออมาใจตัวเหมือนด้วยท่านชมฮะแปลงร่างเป็นวายเรียบร้อยครับผม นะสามสี่เอาเรื่อง เบังเตก มีตัวต่อเชื่อมถึงด้วยเอาเรื่องนี่ไปหนึ่งร้อยคู่น้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นโอกาสอันดีท่านชม นะ เออ มาเรื่อยๆครับผม แถวเต็มด้วยมาดอกนี้สวยจริงนะหนึ่งพันหกร้อยคอหนักๆสักหนึ่งดอกได้ไหมนะ ไม่ได้จังกึมขอหนักๆสักหนึ่งดอกได้ไหมแม่จ๋า หรือว่าผมต้องกดออโต้ว่าออโต้มันเข้านะตามื่อตามเมื่อกี้กดมือเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะลองดูฮะ เสียหมุนไป แล้วก็นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมออโต้ปุ๊บเป็นเรื่องเลยท่านผู้ชมฮะออโต้ปุ๊บเป็นเรื่องเลยสำหรับแดจังกึมนะท่านผู้ชมฮะกดออโต้มาโอ้โหสเต็ปแรกนะเป็นเรื่องเลยนะ 2,880 มา อีก 9 หมุนจ้ะ ออโต้ไป ยาวๆ ขอบวกหนักๆ ดอกหมื่นๆ ให้เห็นหน่อยสิ ให้ชื่นใจป่าหน่อยสิมาให้ชื่นใจหน่อยมาอือหือ แม่เอ้ย ทักที อย่าเพิ่งเกลือนะ อย่าเพิ่งเกลือนะ ขอหนักๆ สักหนึ่งดอกมา อืมเนี่ย ไอ้พวกตัวที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันคูณน้อยนะท่านผู้ชม นี่ไงแปลงร่างเป็นวายมีตัวต่อว่าแล้วไงสามร้อยยี่สิบโอได้น้อยจังวะเฮ้ย ผัดถั่วงอกก็น่ากินเครื่องเคียงข้าวห่อสลาย โอ้ย จะบ้าจะบอคุณเอ้ยนะมาดึก ๆ แบบนี้นะ หิวข้าวนะเล่นเกมเดียจังกึมท่านผู้ชม อ่าเพื่อนๆที่่ขอเกมเลยคริปโตใช่ไหมคริปโต อ่าเดี๋ยวจัดให้นะ เดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับผมสำหรับคริปโตตัวเจแปลงร่างเป็นวายแถวสองว่าไงจ๊ะมาอีกหนึ่งโอ้ย ไม่มีตัวโตด้วยแถวสามหายไปไหนวะเฮ้ย อืมไปสองพันเก้าเอาแล้วผมอัปเดตขึ้นได้นะ ไปเบ็ดสองร้อยเลยได้ไหมแบบเบิ่มมคือลือคือลือมาเลยนะสักหนึ่งดอกขอคุ้มๆนะฟรีสปินไหมเอ้ย ผมบอกว่าผมจะซื้อฟรีสปินให้ดูใช่ไหมลองดูก็ได้มาเจ็ดพันห้าเอาลองดูท่านผู้ชมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วฟรีสปินมันเข้ายากเหลือเกิน ว่ะเกมนี้ซื้อให้ดูแล้วกันนะผมถือว่าผมเอาในส่วนของกำไรมาซื้อแล้วกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะว่าจะคุ้มไหมอ่ะไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยผมมีกำไรอยู่ในมือนะตอนนี้ประมาณสี่พันนะแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะได้นะ อืมคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะครับเจ็ดพันห้านี่ขอคืนก่อนนะอันดับแรกนะตัวคูณมาแล้วจ้ะ ไปอีกหนึ่งสเต็ปว่าไงจ้ะคูณสี่ขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ไงเจคูณสี่ไปดีครับ ผมเจ็ดร้อยยี่สิบมาต็อกบ็อกกีมาสวย นี่ไงห้าร้อยมาอีกหนึ่งโอ้ตัวเจ แถวแรกไม่มี ว่ะไม่งั้นนี่แปลงร่างเป็นวายนะ สามสี่นะ เสียงอาจจะยังมาไม่เต็มร้อยนะด้วยเมื่อขอประทานอภัยด้วยนะครับผม ถ้าเสียงยังไม่เต็มร้อยนะ ยัง อู้อี้อู้อี้อยู่นะ ไม่สบายครับผม นะไปครับผม นะโอ้ยเพิ่งได้สามพันห้าแม่เอ้ยมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยข้างหมุนสุดท้ายมาคือมันเข้าฟิสปินยากผมก็เลยซื้อให้ดูซะเลยนะคูณเก้ามาแล้วจ่ายสองพันเจ็ดมาบวกมาอีกนิดเดียวมาขออีกพันเดียว ขออีกพันเดียวได้7,500คืน ค่าซื้อฟิสิปินนอกนั้นก็คือกำไรนะ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม ว่าจะโดนดอกหนักๆสักหนึ่งดอกไหมนะยังไม่รู้นะท่านผู้ชมเอาช้าจังวะเฮ้ยไป ขอหนึ่งดอกขอหนึ่งดอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมขอก่อนโอ้โหบ้าบอเออมาคูณสิบไปร้อยห้าสิบนี่ นะหนึ่งดอก โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยดอกสุดท้ายขอหนักๆปังๆเรียบร้อยมา นี่ไงสองพันหกร้อยโอ้ได้คืนพอดี โอ้ท่านผู้ชมเอ้ย นะได้คืนได้กำไรพันห้าว่ะซื้อฟีสปิน นะท่านผู้ชม ถือว่าผมซื้อให้ดูแล้วนะ ซื้อให้ดูแล้วนะครับ ก็ไม่ขาดทุนนะ ได้เจ็ดพันห้าคืนแล้วก็บวกกำไรอีกนะ ได้ประมาณพันห้านะ รวมๆกันไปแล้วนะท่านผู้ชมกำไรเท่าไหร่เนี่ย ดูดิ เจ็ดพันเนี่ยเอากำไรประมาณหมื่นกว่านะหมื่นสองหมื่นสามนะ ถือว่าโอเคละ ไม่น่าเกียดนะอารอบต่อไปเป็นเกมนะคริปโต ใช่ไหม เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะ เพื่อนๆ คอมเมนต์กันใหญ่เลยเอาโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปนะเกมคริปโตนะ ผมขออนุญาตถอนออกสักหมื่นแล้วกัน เดี๋ยวเหลือเต็มชีไว้หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบแปดเนี่ยเศษๆมาเนี่ยนะเดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไปสักคู่เดียวฮะ